ิดอยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยโกยเลยค่าพีจีนะผมมาเลย ลุย วันนี้มาเริ่มต้นที่ เบ็ดยี่สิบกันหน่อยนะจ๊ะเออ มาลุยกันเลยว่าวันนี้จะเข้าดีขนาดไหนนะผม ฝากแรกคนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเพียงถ้าเป็นสมาชิกครับผม รับไปก่อนเลยผมห้าสิบรับไปก่อนเลยห้าสิบครับผมประเด็นแรกเลยก็คือรับไปก่อนเลยห้าสิบแต่ว่าแจ็คพอตนั้นมารุ้นเอาทีหลังนะผมแจ็คพอตนั้นมารุ้นทีหลังว่าควรจะเฮงหรือไม่เฮงนะผม อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ดวงของท่านผู้ชมแล้วนะฮะผมเออตามที่เดียวผมสามารถชิคได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะผมตามที่เดียวผมสามารถชิคได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลย หรือแอดมาเลยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแอดเลยเจ็ดเจ็ดเก้าหรือกดได้ที่ริงด้านล่างคลิปนี้ผมกดได้ที่ริงด้านล่างคลิปนี้ โอ้โหดอกนี้ยังไงเนื้อมาช่องนี้หนึ่งโอ้โหขึ้นไปที่สองครับผมตอนนี้เหลือการหมุนฟรีจำนวนารอบครับผม ยังไงผมเกมนี้รักกี้นิโกจะเข้าหรือไม่เข้าโอเค ช่วยกันลุ้นไปพร้อมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะจ๊ะ เออ ดอกนี้ เออ ยังไงครับผมรางวัลนนี้ มีตัวเชื่อมหรือเปล่า A มาดอกนี้แล้วไง K มาโอ้โห สวยงามผมเปลี่ยนค่าเป็นวายหรือเปล่าโอ้โหเป็นค่าเป็นวายหรือเปล่าโอ้โหยังไง มาแล้วต้องมาแล้วอืมโอ้ยเข้าแล้วผมเป็นเรื่องแล้วผมท่านผู้ชม เป็นเรื่องแล้วสองพันขึ้นไปแล้วผู้ชมชมเป็นเรื่องแล้วสามพันไปสี่เป็นเรื่องแล้วผมคุณหมกตอกนี้อีก432 โอ้โหเข้าจุกจุกเลยครับผมผู้ชม โอ้โหยุดใหม่เท่านั้นนะผมยุดใหม่เท่านั้นสามารถทำรายการได้ที่นี่เลยนะผม เข้าดีขนาดไหนขอให้เราไปสัมผัสกันเองนะจ๊ะเออ อยากจะลองเบ็ดน้อยเบ็ดต่ำเบ็ดสูงเรามีหมดนะผมอยากลองเบ็ดน้อยเบ็ดต่ำเบ็ดสูงเรามีหมดนะผมเริ่มต้นที่หนึ่งเท่านั้นผมเริ่มต้นที่หนึ่งตังเท่านั้นนะ เออสนใจสามารถชี้ได้ที่ร่างคลิปนี้เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับ เออโปรโมชั่นดีๆ ของดีๆ ของเด็ดๆแตกดีๆ แต่หนักๆของดีๆ ก็ต้องเล่นที่นี่นะครับผมตามกับผมได้ผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ลองตามกันมาดูนะจ๊ะ ได้หรือไม่ได้ก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับป้อม